พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ จากไม้หอมฮิโนกินาโน ในกระบวนการก่อสร้างอาคาร หรือการทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้นั้น มักจะมีเศษไม้และเยื่อไม้เหลือใช้เป็นปริมาณมากครับ ถ้าเรานำเศษไม้เหล่านั้นมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ ก็จะเป็นการสร้างมูลค่า ให้แก่เศษวัสดุเหลือใช้ ให้กลับมามีประโยชน์ และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ บริษัทบ้านไม้หอมฮิโนกิชัยปราการจำกัด ร่วมกับสวทช วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยฮิโนกิ จากเศษไม้เหลือใช้ ในรูปแบบของสเปรย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่สามารถจับอนุภาคกลิ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงกลิ่นหอมของไม้ฮิโนกิได้ยาวนาน สเปรย์ปรับอากาศที่พัฒนาขึ้นด้วย ด้วยกระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี โดยเทคนิค emulsification มาช่วยกักเก็บน้ำมันหอมระเหย ฮิโนกิ ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ให้อยู่ในรูปอนุภาคนาโนอีมันชันแบบใสทำให้มีความคงตัวและเสถียรภาพที่ดี ไม่เกิดการแยกชั้น ถือเป็นหนึ่งในงานวิจัย ที่จะพาประเทศไทย ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช